วัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาห้องเรียนออนไลน์ ปัจจุบันเราจะพบว่าช่องทางการศึกษาเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่าย สามารถที่จะทำให้เราจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้น ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร เรื่องของความบันเทิง และที่สำคัญอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาค่ะ หากครูสามารถสร้างห้องเรียนแบบเรียลไทม์ที่เป็นห้องเรียนอัจฉริยะได้ เราก็สามารถที่จะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้าง ความหมาย ความสำคัญของการจัดการห้องเรียนออนไลน์ พร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มเรียนเลยค่ะ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เสียง วิดีทัศน์ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว การนำสื่อเหล่านี้มาใช้เราเรียกว่ามัลติมีเดีย การพัฒนาระบบมัลติมีเดียมีความก้าวหน้าเรื่อยมา เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นพร้อมๆ กับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เช่นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูล การพัฒนาหน่วยความจำให้มีขนาดเล็กลง แต่มีความจุมากขึ้น แนวคิดใหม่ในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางแนวคิดเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่สามารถนำเสนอด้วยสื่อรูปแบบอื่น ๆ ได้ เทคนิควิธีการออกแบบดังกล่าวทำให้เกิดคำศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่า e-learning web-based instruction ออนไลน์คลาสรูมหรือห้องเรียนออนไลน์ค่ะ ห้องเรียนออนไลน์ เป็นเสมือนวัฒนาการของ Web Based Instruction หรือ WBI เพราะสามารถทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต และสื่อสารกันภายใต้ระบบ Multi User ซึ่งผู้เรียนสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้เรียนจะเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตัวเอง โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดีย จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยที่ผู้เรียนและผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนและผู้สอน สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้ ห้องเรียนออนไลน์ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาในประเทศไทยในทุกระดับ ด้วยสาเหตุเพราะการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ มีความยืดหยุ่นสูง ในการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษา เข้าไปในการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้มากที่สุดค่ะ อีกทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ จะเน้นการเรียนการสอนในทุกสถานที่และทุกเวลา แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน ดังนั้นจึงมีการออกแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานกัน ระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนำเสนอเนื้อหา ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนค่ะ ด้วยเหตุสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิยมอย่างแพร่หลายก็เพราะ ผู้สอนสามารถกำหนดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนสามารถฝึกทักษะต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่จำเป็น ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ระหว่างผู้เรียนทั้งในห้องเรียน ผ่านสังคมออนไลน์ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีอีกด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ คิดว่าทุกท่านคงพอเข้าใจในเรื่องของบทเรียนออนไลน์เบื้องต้นกันไปแล้ว แต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอค่ะ เราไปทำความรู้จักกับห้องเรียนออนไลน์ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมกันอีกในตอนหน้านะคะ